พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช ตอนมาตรการยกเว้นภาษีสำหรับเงินบริจาคเพื่อการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐนั้น ยังต้องการการสนับสนุนด้านเงินทุนอยู่มากครับ และตอนนี้รัฐบาลก็ออกมาตรการยกเว้นภาษี มาสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ต้องการลงทุนเพื่อการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้วยครับ การบริจาคเงินสำหรับกิจกรรมการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเป็นช่องทางหนึ่งในการใช้แหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอกมาดำเนินการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ โดยกรมสรรพากร ให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า แก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่บริจาคเงินเข้ากองทุน 4 กองทุนคือ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข และกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร